ที่ช่วยจัดการเรียนการสอนที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น มีอยู่อย่างมากมาย แต่การจะเลือกเครื่องมือเพื่อช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนควรที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงประโยชน์และวิธีการนำไปใช้ รวมถึงคุณลักษณะของเครื่องมือดันนั้นว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ได้หรือไม่ เครื่องมือหรือโปรแกรม ที่ผู้สอนนิยมนำมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งข่าวสารให้กับผู้เรียนรับทราบ โดยอาจารย์สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจำนวนมากได้ เครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมมีจำนวนมาก แต่ที่รู้จักกันดีในบ้านเราขณะนี้ ได้แก่ Facebook และ Google Hangout ซึ่งวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับสื่อทั้งสองนี้กันค่ะ เริ่มกันที่ Facebook กันก่อนเลยค่ะ Facebook เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ผู้ใช้ Facebook ที่มีบัญชีการใช้งานแล้ว สามารถสร้างเครือข่ายของตนได้ โดยการส่งคำขอเป็นเพื่อนไปยังคนที่ต้องการ โดยผู้ที่ได้รับการร้องขอ จะต้องมีบัญชี Facebook ด้วยเช่นกัน และสามารถที่จะเลือกตอบอนุญาต ให้คนที่ขอเข้ามาอยู่ในเครือข่าย Facebook ของตัวเอง หรือไม่ก็ได้ สาเหตุที่ Facebook ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะการใช้งานที่ง่าย โดยเฉพาะเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การอัปเดตกิจกรรมที่กำลังทำ ไปจนถึงการร่วมกันทำงานวิจัยออนไลน์ได้ โดยข้อมูลที่แบ่งปันกันไม่จำกัดเฉพาะข้อความเพียงอย่างเดียว อาจเป็นภาพ เสียง หรือวิดีโอก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ การที่มีผู้คนในเครือข่าย Facebook จำนวนมาก ทำให้นอกจากการสร้างเครือข่ายจะทำได้สะดวกแล้ว Facebook จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแทนอีเมล ได้อีกด้วย นอกจากนี้ Facebook ยังจัดหาเกมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ไว้ให้กับผู้ใช้ ซึ่งเกมได้รับการออกแบบให้มีการเสริมแรงจูงใจให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจะต้องเข้ามาดูแลชิ้นงานที่ได้สร้างไว้ในเกมอยู่ตลอดเวลา และมีการได้รางวัล คะแนน หรือของสะสมเป็นต้น ในด้านวิชาการพบว่ามีผู้สอนใช้ Facebook ในการสื่อสารกับผู้เรียน รับฟังคอมเมนต์หรือแนะนำเนื้อหาต่างๆ โดยเฉพาะการแบ่งปันทรัพยากรออนไลน์ เช่น ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งการใช้ Facebook ในการสร้างเครือข่ายกับคณาจารย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่สนใจในการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกัน Google Hangouts เป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะ Google Hangout เป็นรูปแบบของการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ผู้ใช้สามารถที่จะใช้พูดคุยกับบุคคลอื่นแบบเห็นหน้า ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบเดียว หรือแบบกลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้ในการประชุม สัมมนาแบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้คนที่ร่วมพูดคุย ได้เห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวคุณได้ ซึ่งมีประโยชน์ในการแชร์งานนำเสนอ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆทำให้สะดวกในการพบปะพูดคุย และนำเสนองานค่ะ ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ Hangout ในการเรียนการสอน หากเกิดปัญหาไม่สามารถสอนในชั้นเรียนปกติได้ จึงทำให้การใช้ Hangout มีความหลากหลายในการเรียนการสอน เพราะทุกคนสามารถพูดและถามคำถาม หรือแย้งได้ทันที ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เพิ่มมิติในการเรียนการสอนมากขึ้นอีกด้วย ด้วยความสามารถของ Hangout นอกจากในด้านการใช้งานแล้ว ยังรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต จึงทำให้ Hangout ได้รับความนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะ ทั้งสองเครื่องมือที่นำเสนอไปนับว่ามีประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยครับ ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคงอยากจะใช้งานทั้ง Facebook และ Hangout แล้วใช่ไหมครับ อย่ารอช้าครับดาวน์โหลดคู่มือการใช้ ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วไปสนุกกับการใช้งานได้เลยครับ